วัสดีค่ะ พบกับลูกน้ำวิบบอนอาร์ตนะคะ วันนี้ค่ะพาทำผลไม้ปลอมนะคะ เป็นแอปเปิลปลอมค่ะทำจากลูกโป่งค่ะ แล้วก็ไดสังเคราะห์นะคะ ส่วนใบทำจากกระดาษย่นค่ะ แบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเด็ดมาจากต้นเลยนะคะ สีสดแสบสันเหลือเกินนะคะ นี่ด้านหลังเป็นบุ๋มเข้าไปนะคะ อ่า อันนี้แบบลูกเดียวนะคะ หรือใครจะไปดัดแปลงเป็นมะเขือเทศก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนสีลูกโป่งเป็นสีส้มสีอะไรก็ได้นะคะ จะได้เป็นผลไม้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้เรามาเริ่มทำกันนะคะ ใช้ลูกโป่งสีแดงค่ะ แล้วก็ตัดตรงคอมันนะคะ ทิ้งไปนิดนึงนะคะ แต่ก็ให้เหลือตรงนี้ไว้หน่อยนะคะย๋ยสังก็ดัดเข้าไป เราจะใช้ลวดค่ะ อันนี้จะเป็นลวดแข็งนะคะ แล้วก็ลวดอ่อนนะคะ ลวดอ่อนไว้ทำใบค่ะ ส่วนอันนี้ไว้ทำก้านเนาะ แล้วก็ใช้ฟลอราเทปค่ะตัดเป็นแผ่นชิ้นกลมๆหนึ่งชิ้นพันฟลอราเทปตรงปลายลวดนะคะนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็ใช้ครีมค่ะงอ รงนี้ งอให้เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะ นี่เห็นไหมหนไหมเอ่ยส่วนชิ้นวงกลมที่เราตัดไว้เราก็เสียบให้ทะลุตรงกลาง แบบนี้เลย ลูกโป่งค่ะเสียบจากตุ่มๆเนี่ยค่ะ จุดกึ่งกลางของมันเนาะเราก็เสียบทะลุไปเลยให้ทะลุปลายลูกโป่งนี้เลยค่ะ เห็นไหมแล้วก็ดึงลูกโป่งดึงลวด ให้ท้ายมันบุ๋มเข้าไป ใช้ได้หรือว่าเส้นเอ็นอะไรก็ได้นะคะ มัดพันลวดกับลูกโป่งให้ติดกันใชเได้แล้วนะคะแอปเปิลเราก็จะทรงกลมแบบนี้ ตรงนี้นะคะ คันเก็บงานเก็บขอบด้วยฟอร่าเทส ต่อไปเราทำใบนะคะ ใบจะใช้กระดาษย่นค่ะ ขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะ ลวดอ่อนนะคะ1ชิ้น กระดาษย่น พับทบครึ่งค่ะ ยิงปืนกาวเอาลวดวางไว้ก่อนนะคะนำไปก่อน ยิงกาวเสร็จแล้วก็ปิดใบลงมาเลย เสร็จแล้วเราปักตรงใบนี้ให้เป็นรูปใบเลยค่ะ พันก้าด้วยฟอลลาเทปอีกครั้งนึงค่ะนำมาติดกับลูกเราที่เราทำไว้แบบนี้ โอเคพันด้วยฟอลลาเทปเราทำสักสองลูกแล้วค่อยแบบเข้าพวงแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้ใบเสริมอีกสักใบนึงอยู่ตรงกลาง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแอปเปิลผลไม้ปลอมของเราแบบนี้ ไปตกแต่งร้านค้าสำหรับร้านไหนที่ขายน้ำปั่นหรือว่าสื่อการเรียนการสอนได้นะคะนี่นะคะ สีสดแจ่มมากเลยค่ะ ลูกโตโตด้วย จบแล้วนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะ คอมเมนต์กันด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ